วันสันติภาพสากลหรือว่า International Peace ซึ่งเป็นกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ จากนักศึกษาของภาคใต้ หรือว่าของสาพันธ์นิสิตนักศึกษาจากในภาคใต้ได้มารวมตัวกัน เพื่อที่จะรณรงค์หาสันติภาพ ก็วันนี้ก็จะมีการชูป้ายเวิร์ดดิ้ง และจะมีการเสนอว่าสันติภาพของของคุณในแต่ละมิตินั้นเป็นแบบไหนรบกวนเวลาสองสามนาทีนะนะ ับทนค่ะที่ปด้วยนี่ได้พบเห็นสิ่งที่นักศึกษาได้ทำกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพ เป็นการนำเสนอรูปแบบทางออกทางด้านสันติวิธี เพื่อลดความขัดแย้งและก็ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ส่วนหนึ่งตัวเองก็ได้ทำกลุ่มเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติชายแดนใต้มาแล้ว และก็เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเห็นภาพลักษณ์ของนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเยาวชน และก็นักศึกษาที่กำลังเป็นช่วงรอยต่อของปัญหา แต่ถ้าเกิดว่านักศึกษามีส่วนร่วมตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากที่สุด สันติภาพคือไร้ซึ่งปัญหาแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่มีสังคมไหนที่ไม่มีปัญหา แต่เราจะทำยังไง ให้สังคมนั้นปัญหาน้อยที่สุด นั่นคือเมื่อน้อยสันติภาพก็เริ่ม เมื่อทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน มันก็เริ่มสันติภาพ เมื่อทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เริ่มสันติภาพก็ก็คิดว่าดีนะคะที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยได้มา แบบแสดงออกมาแบบเออเสนอแนวความคิดของตัวเองว่าเกี่ยวกับสันติภาพอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยแบบเหมือนถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าเราก็อาจจะหลงลืมสันติภาพไปคำคำนี้ไปอะค่ะ berbalasnya seperti dengan kita juga teh. Lalu itu kali ini bersama dengan kawan sakit a k s a k u d a lalu dia ada pendapat apa tentang วันวันนี้เป็นวันสันติภาพของโลก ก็ผมในในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็อยากจะให้มีความสันติภาพเกิดขึ้นทั้งโลก โดยเฉพาะเรานั่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้เอาล่ะจงคุ้มครองและก็ให้สันติภาพแก่ เราชาวจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราถูกพิรอนสิทธิเสรีภาพมาตั้งหลายปีอันนี้ต้องให้รัฐบาลเข้าใจด้วยว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายสากลตอนนี้ขอให้ทางรัฐบาลตรงมาเอาข้อสันติภาพนี้ไปพิจารณาด้วย Wah. Oh, kau memang leh.